Thank you. ครับต่อไปเราจะมาเรียนอาวุธมวยไทยอีกอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการใช้ศอกนะครับ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับการใช้ศอกนะครับตำแหน่งของการศอกนะครับ โดยปกติแล้วนะศอก เราควรที่จะดูเป้าหมายประมาณประมาณ เรียกว่าเราจะใช้กับประมาณสักสองนิ้วจากสองนิ้วสามนิ้วจากปลายศอกนะครับ เพราะว่า อาจจะเป็นจุดที่เราส่งส่งแรงได้ง่าย แล้วก็เป็นจุดได้ได้มีพลังมากกว่านะครับ ประกอบกับถ้าเราใช้สอบควรที่จะกำมือหลวมๆหรือว่าแบมือนะครับเพราะถ้าเรากำหมัดนะครับสังเกตง่ายนะครับเราลองทดลองสังเกตดูตัวเองนะครับ ถ้าเรากำหมัดเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อจะขึ้นมาหุ้มกระดูกนะครับอีกอย่างหนึ่งพวกกำหมัด เราจะให้มันเกิดการเกรงของหัวไหล่นะครับส่งแรงได้ ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตามแนวแรงการสอบนะครับสอบเราแยกออกเป็นลักษณะของแนวแรงนะครับอาจจะเป็นสอบตีนะครับสอบตีคือตีจากข้างบนลงข้างล่างตีแสกหน้าตีระหว่างคิ้วนะครับลองสาธิตนะครับให้มือสาธิตนะครับตีสอบตีนะครับสอบตีนะครับสอบตี น้ำเดือวแรงนะครับ ศอกตัดตัดนะครับ ศอกตัดศอกตัดศอกงัดนะครับ ลักษณะนี้เราศอกงัดมาลาทัดมาลานะครับ หรือเราอีกลักษณะหนึ่งนะครับ ศอก ศอกงัดเช่นกัน แต่ทัดมาลาเป็นทัดมาลาค่อยนะครับ สังเกตจะเป็นลักษณะของการปิดตรงนี้นะครับ เปลี่ยนข้างนะครับลองศอกตัดศอกงัด นะครับทัดมาลานะครับแล้วก็สอกงัดทัดมาลาไขว้นะครับการส่งแรงเหมือนกันครับเหมือนกับการออกหมัดทุกอย่างส่งแรงจากตะโพกต้นเท้านะครับอาจจะมองเห็นอีกมุมนะครับลองคุณใช้ตรงหันหน้าไปด้านนี้ครับสอกตีนะครับสอกตีสอกตัด เฉพาะด้านขวาก็ได้ครับที่เห็นในภาพชัดการส่งแรงเหมือนกันหมดครับสอกงัด นะครับงัดมาลา นะครับ แล้วก็งัดพุ่งนะพุ่งศอกหรือนะครับพุ่งศอกนี่คือการพุ่งศอกนะ โดดมาพุ่งศอกนะครับศอกอีกอันนึงก็คือศอกสับหรือบางที่ก็ศอกกระทุ้งนะครับสับมันจะข้างบนนะครับในศอกสับ สุดท้ายกับหลังศอกหรือศอกกลับ นะครับพลิกตัวก่อนอัพนะครับเป้าหมายนะครับตัวนี้ถ้าใช้เกิดความชำนาญก็อาจจะเป็นการย่อเท้าขึ้นมานิดนึงนะครับยอกลับครับเดี๋ยวให้ผู้สาธิตลองลองทบทวนนะครับสอบตีสอบตีสอบตัดสอบตัด ศอกงัดศอกงัดเฉียงนะครับศอกพุ่งพุ่งศอกแล้วก็ศอกสับกระทุ้งสุดท้ายก็กลับหลังศอกหรือศอกกลับ